หนึ่งดอกแค่นั้นเลยมาสิบหมุนมาดูกันตรงนี้ท่านผู้ชมขอดอกเดียวจังนะ ผมเบ็ดสองร้อยสี่สิบนะบอกเลยฮะ ว่าไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับผมนะ ให้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเอาพอดอกนี้ขอหนักๆโบมาไม่เท่าไหร่นะหกพันเจ็ดนะถือว่าไม่เยอะมากนะเพราะว่าเบ็ดเยอะฮะโน้ตบุ๊กมาก่อน ถือซะว่าดูเฮต้นเพื่อความสนุก ความบันเทิงนะท่านผู้ชมคิดว่าเฮียต้นมาเล่นเกมทำคอนเทนต์สนุกสนุกให้ดูนะ ไม่ได้ชักชวนด้วยประการทั้งปวงนะครับ ผมบอกไว้ก่อนเลย เจ็ดอ่ะ ออนไลน์หรืออยังท่านผู้ชม อ่ะ โอเคครับผมนะ กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ ผมมีต้นเต้ฟัดมาแล้วเจ้าวันนี้ นะค่อนข้างที่จะมาดึกนิดนึงนะไม่แน่ใจว่าหลายท่านเนี่ยนะจะนอนหลับไปแล้วแหละนะครับ แต่ว่าโอ้ขอประทานโทษนะเพิ่งว่างจริงนะท่านผู้ชมฮะ อืล่าสุดที่ผมกดนะ ก็จริงๆ เนี่ยคือที่บวกมาเนี่ย ไม่เชิงว่าเป็นกำไรอะไรมากมายนะท่านผู้ชมกำไรนิดเดียว เพราะว่า นะโดนดูดไปเหมือนกันนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูรอบนี้สักรอบแล้วกันนะสำหรับเกมคลิปโตโกนะครับผม เออเขาเรียกว่าอะไรฮะวัยรุ่น วัยรุ่นคริปโตคริปโตโกฮะนะ มาอาสวัสดีเพื่อนน นะทางด้านสบปลาวด้วยสบายดีนะครับ ผมเป็นเนื้ไใรเนาะนะครับ ยังอยู่ ยังอยู่ไหมผมเจอหลายท่านนี้หลับแล้วแหละนะครับเดี๋ยวมาลุยแล้วกันวันนี้นะ ก็ถือซะว่า ทุนหมื่นสองนะแล้วกันนะเริ่มใหม่เลยแล้วกันนะเดี๋ยวขอล้างหน้ากระดานไปนิดนึงท่านผู้ชมฮะสี่ห้าหมุนเดี๋ยวว่ากันสำหรับเกมนี้นะท่านผู้ชมฮะทีเด็ดมันอยู่ที่ ไอตัวกรอบฟ้านี่แหละเดี๋ยววันนี้ เดี๋ยวจะเห็นหรือเปล่าเอาแปลงแล้วมันไวสวยฮะนี่ไงอะไรก็ได้มาแล้วท่านผู้ชมหนึ่งพันหกสิบสองฮะ เอาคอมโบต่อเนื่องนะอ่าสวยฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าเอาเปิดหัวมาดีฮะหลังหน้ากระดานนะหลังหน้ากระดานไปก่อนนะสี่ห้าหมุนนะเดี๋ยวค่อยอัพเบดอัพสปิน แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาออโต้กันท่านผู้ชมนะเพื่อนๆหลายท่านนะ ถามว่าเฮียเกมนี้เป็นยังไงบ้างนะ มี อุ้ยลุ้นนะลุ้นนะไม่เข้านะแถวแรกไม่มีนะโน้ตบุ๊กอะนะครับแนวทางเกมมันพอจะบวกได้ไหมผมต้องบอกงี้ว่านะ ผมไม่เน้นกับฟรีสปินแต่ว่าผมเน้นกับแตกนอกมากเกมเนี่ยนะครับเพราะว่าแจกเล่นเบ็ดหนักเนี่ยยิ่งแจกแบบคูณเข้าไปท่านผู้ชมนะสะใจโคตรอะถ้ามันแตกนะ แต่กับฟรีสปินเนี่ย ผมก็ไม่เท่าไหร่นะ ส่วนตัวผมนะอ้าวมาสวยฮะสองสามแปลงร่างเป็นวายว่าไงจ๊ะ เรียบร้อยยังไงเข้าสองพันสองมาแล้วท่านผู้ชม เออมา แปลงร่างมันวายไหมสิบไม่ได้นะท่านผู้ชมฮะแถวสามโอ้สิบตัวเดียวอ่ะแถวสองแปลงร่างเป็นวายอยู่ตัวหนึ่งลงมา โอ้มีตัวไหนได้บ้างไม่ เออเอาเจโอโหมา เออมาเค ได้ไหมอือหือท่านผู้ชมฮะ มาฮะ สวยเริ่มสวยแล้วท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตออโต้สปินนะปะผมขอดันเลยนะท่านผู้ชมฮะมาขนาดนี้ขอไปเบียดร้อยหกสิบนะ แล้วก็สิบหมุนฮะแป๊บหนึ่งครับแมวมากวนนะท่านผู้ชมไม่ไม่โอนวะ อืม อุ้ยอย่าเพิ่งขึ้นมาลูก ใจเย็นนะ แมวมากวนนะท่านผู้ชมฮะ จะยินเสียงกระดิ่งนะครับโอ้โคตรเลียวเลยเฮียต้นเนี่ยนะครับเสียงกระดิ่ง ติ้งติ้งโอ้โหสวยฮะ แถวนี้ โบมา ขอหนักๆสักทีเรียบร้อยโอ้ไม่หนัก เท่าไหร่นะสามพันสามนะ เบ็ดตั้งร้อยหกสิบนะโน้ตบุ๊กมาโอ้ยแถวแรกไม่มีนะเสียดายฮะ เอ้ามาสามพันแปดนะท่านผู้ชมมาหกหมุนยาว ๆ ไปฮะ อืม โน้ตบุ๊กมาลุ้นโน้ตบุ๊กแถวสองโน้ตบุ๊กไม่เข้าด้วยเอามา โทรศัพท์ ไม่ไม่ใช่ เออโทรศัพท์ใช่โทรศัพท์เออโทรศัพท์มันแหละนี่การ์ดมาสวยฮะแพตตินัมการ์ดมาสวยๆแปลงร่างเป็นวายสวยฮะดอกนี้คอนหนักๆโป้งเดียวอือหือไม่เท่าไหร่นะสามพันเองอะนะแต่ก็ยังดีนะเก็บกำไรมาเป็น โอ้โหหมื่นแล้วนะกำไรหมื่นแล้วนะท่านผู้ชมเห็นแล้วกำไรหมื่นออกแล้วมา เอ้าแจกดีนะฟีสปินไม่เข้าผมไม่แคร์แล้วจังหวะเนี้ยนะครับหอยแต่งนอกแจกดีแบบนี้แหละ พอใจละอืมหืมแพตตินัมการ์ดมาสวย เคไม่มีด้วยแถวสามอืมไหนๆมาขนาดนี้ขออนุญาตนะท่านผู้ชม ไปที่เบียด สองร้อยสี่สิบผมขอสักดอกเดียวได้ไหมจังๆอ่ะแล้วผมจะหยุดเลย มาขออีกหนึ่งดอกแค่นั้นเลย มาสิบหมุนมาดูกันตรงนี้ท่านผู้ชมขอดอกเดียวจังๆนะ ผมเบ็ดสองร้อยสี่สิบนะบอกเลยฮะ ว่าไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับผมนะ ให้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเอาพอดอกนี้ขอหนัก ๆ โบมาไม่เท่าไหร่นะหกพันเจ็ดนะ ถือว่าไม่เยอะมากนะเพราะว่าเบ็ดเยอะฮะ โน้ตบุ๊กมาก่อน ถือซะว่าดูเฮียต้นเพื่อความสนุกความบันเทิงนะท่านผู้ชมคิดซะว่าเฮียต้นมาเล่นเกมทำคอนเทนต์สนุกสนุกให้ดูนะ ไม่ได้ชักชวนด้วยประการทั้งปวงนะครับ ผมบอกไว้ก่อนเลย 7,700นะถามว่าเยอะไหมยังไม่เยอะนะมาอีก 9 หมุนเดี๋ยวมาดูกันฮนะหมดเนี้ยผมน่าจะพอแล้วแหละนะครับกำไรมันเป็นเกือบสองหมื่นแล้วนะ เหลือเฟือนะครับไม่โลภไม่โลภ แค่นี้แหละ ผมขอจัง ๆ สักหนึ่งดอกมา เอ มา เตรียมแปลงร่างมันไว้ แถวสองสวยฮะสิบเข้าแน่นอนกับเจอามาเก้าหกโอ้น้อยจัด ไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยสวยฮะ ขอหนัก ๆ เลยดอกเนี้ย ขอหนัก ๆ ได้ไหม ไม่หนักอะท่านผู้ชมฮะ เบ็ดสองร้อยสี่สิบพัตแตกสี่พันโอ้ไม่หนักนะไม่หนักนะบอกเลยอ่ะอีกหกหมุนตอนนี้กำไรนอนๆไปแล้วนะสองหมื่นแล้วนะ อยู่ในมือผมแล้วสองหมื่นกว่าด้วย นะ หมดนี้เดี๋ยวพอฮะ พอแล้วหยุดพอใจละการแพตตินัมมาสวยเคมาอีกหนึ่งดอกโอ้ได้น้อยจัดนะขอลุ้นว่าย อย่างเดียวโน้ตบุ๊กได้ไหมแถวสามอะเตรียมตัวเลย เจเข้าแน่นอน สวยฮะ มา ถืออีกพันหกร้อย 1680 มาสวย แถว 3 แปลงร่างเป็นวาย ตัว J มาอีกหนึ่งแถว 2 แปลงร่างเป็นวายมาอีกหนึ่งรอบอู้ยโน้ตบุ๊กดอกนี้ขอหนังๆนะ3ม0ัฮะอฮะมา ใช้ได้ท่านผู้ชมฮะไม่น่าเกียดนะ ถือว่าเก็บเรื่อยๆนะฟีสปินไม่เข้าเลย ไม่มีแววด้วยนะครับมาถือว่าโอเคครับผมท่านผู้ชมับผม ขอหยุดนะเพียงเท่านี้ นะไม่ไปต่อแล้วเท่านี้ก็เหลือเหลือเฟือแล้วเดี๋ยวผมจะเหลือติมิชิวสักหมื่นหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับผมในรอบเกมต่อไปเป็นเกมไรนั้นนะ อย่าพลาดนะเพื่อนๆที่ขอเกมมาเดี๋ยวจัดให้ในรอบต่อไปแน่นอนท่านผู้ชมหานะ เดี๋ยวรอบนี้ผมขออนุญาตถอน แล้วก็พักสักคู่เดียวเดี๋ยวมาเจอกันครับผมสักคู่เดียวฮะ